Google App for Education Google App for Education เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่รวบรวมเครื่องมือ ที่ถูกพัฒนาและคิดค้นโดย Google เพื่อการศึกษา สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับทาง Google ค่ะ โดยระบบนี้เป็นระบบเปิดที่ใช้งานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งทาง Google จะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้อย่างดี และมีเครื่องมือที่ประกอบไปด้วย Gmail Google Voice Search Google Drive Google Calendar Google Docs Google Groups Google Sites Google Video และ Google Plus เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและการให้บริการที่หลากหลาย จึงทำให้มีผู้ใช้งาน ทั้งที่เป็นอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน ทั่วโลกมากมาย ด้วยลักษณะการทำงานของ Google for Education ข้อมูลทุกอย่างจะมีการบันทึกหรือจัดเก็บเอาไว้ด้วยระบบ Cloud Computing โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านทางเว็บแบบ 100%หมายความว่า อีเมล เอกสาร ปฏิทิน และบริการต่าง ๆ นั้น จะสามารถเข้าถึง แก้ไข และใช้งานได้สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะใช้งานจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการเลยค่ะ มีความเหมาะสมกับองค์กรทางด้านการศึกษายุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ทำให้การทำงาน และการเข้าถึงไฟล์งาน ได้ง่ายมากขึ้น เพราะเพียงแค่เราสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์ไฟล์ เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ Google App for Education กำลังได้รับความสนใจจากครูอาจารย์ และนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หลายแห่งก็ได้มีการนำเอา Google App for Education ไปประยุกต์ใช้งาน สามารถทำให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ NLIT พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เด็กไทย เปรียบเสมือนต้นกล้าที่ต้องการรากแก้วคือการศึกษา เพื่อให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพสพทเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงเลือกใช้ Google Apps for Education เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอน ในโครงการ DLIT Google Apps for Education ช่วยเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียน โรงเรียน ทั่วประเทศไทย และทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีนี้ ครูและนักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง ด้วยการใช้ดิจิตอลไอดีนิตี้ข้อมูลแสดงตัวตนที่เหมือนเป็นบัตรประชาชนในโลกออนไลน์ สามารถสร้างที่อยู่อีเมลภายใต้ชื่อโรงเรียนได้ Google Apps for Education ช่วยให้ครูสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้ด้วย Classroom ทำให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้สะดวก ครูสั่งการบ้าน ตรวจใบงาน และให้คะแนนได้ทันที จึงช่วยลดการใช้กระดาษ อีกทั้งสามารถเลือกเพิ่มนักเรียนเข้าคลาสรูมได้ตามที่ต้องการ ช่วยให้แชร์ข้อมูลการเรียนการสอนได้รวดเร็ว แม้จะมีข้อมูลหลากหลายรูปแบบ นักเรียนทุกคนก็จะได้รับข้อมูลที่ตรงกัน ช่วยให้ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้แบบเรียลไทม์ และครูยังสร้างเว็บไซต์ให้ความรู้แก่นักเรียนได้ง่ายๆ และเลือกได้ว่าจะแชร์ข้อมูลเฉพาะในโรงเรียนหรือทั่วโลก Google Apps for Education ยังให้เข้าถึง ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากคลิปความรู้ได้หลากหลาย จากทุกมุมโลก และสามารถจัดตารางเรียนวางแผนส่งงาน และนัดหมายอื่นๆ ได้ผ่านคาล e n d a r โดยมี Hangout เป็นพื้นที่พบปะ เพื่อนัดสอน ประชุม หรือทำงานกลุ่ม ที่สามารถแชร์ข้อมูล สร้างและแชร์แบบสอบถาม แบบประเมินได้ทั้งโรงเรียน แล้วยังเป็นพื้นที่แชร์ เก็บ และแก้ไขข้อมูลออนไลน์ ที่ง่ายและสะดวกด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ Google Apps for Education จึงเป็นรูปแบบใหม่ของการศึกษาไทย ที่เข้ามาช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้ทุกคน สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของเด็กไทย ให้มีคุณภาพเท่าเทียมระดับสากลต่อไป